สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะของสื่อผสมหรือมัลติมีเดีย สื่ออิเล็กทรอนิกส์แยกประเภทได้ดังนี้ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นซอฟต์แวร์ทางการศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และตอบสนองได้รวดเร็ว ในแต่ละบทเรียนจะมีภาพกราฟิก ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ 2. สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่าย เช่น บทเรียนบนเครือข่าย หรือวิดีทัศน์ตามสั่ง 3. ีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คือหนังสือหรือเอกสารที่ดัดแปลงอยู่ในรูปที่สามารถแสดงผลโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ คือวารสารที่มีการจัดเก็บ บันทึก และเผยแพร่ในรูปแบบของแฟ้มคอมพิวเตอร์ เข้าถึงได้จากฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูล คือสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กันเก็บไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ฐานข้อมูลออฟไลน์ เช่น ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเอง หรือฐานข้อมูล CD-ROM 2. ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายได้แก่ Dissertation Abstract Online ที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ทั่วโลก Nexit Nexit รวมฐานข้อมูลด้านกฎหมายและธุรกิจ H.W. Wilson รวบรวมฐานข้อมูล ทุกสาขาวิชา IEEE รวบรวมฐานข้อมูล เกี่ยวกับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ABI Inform รวบรวมฐานข้อมูลด้านบัญชี และบริหารธุรกิจ Science Direct รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ TIAC รวบรวมฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของไทย และ Agricola รวบรวมฐานข้อมูลด้านการเกษตร